ลูก้า369เว็บรวมความปังรับประกันความมันแน่นอน อยากรวยอยากตังต้องลูก้า369เท่านั้นค่ะ อยากสมัครเว็บตรงที่ดีที่สุดต้องทำยังไง 1. คลิกสมัครสมาชิก 2. กรอกเบอร์มือถือ และรับรหัส OTP และกรอกรหัส OTP ให้ถูกต้อง 3. กำหนดรหัสพิน4ตัวเพื่อความปลอดภัย 4. กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ครบถ้วน ชื่อนามสกุล และหมายเลขบัญชีธนาคาร ชื่อจะต้องตรงกันเพื่อใช้ในการฝากถอน 5. กดชั้นยอมรับและกดถัดไป แค่นี้คุณก็สามารถร่วมสนุกกับทางลูก้าสามหกเก้าได้แล้ว สวัสดีค่ะ วันนี้ก็กลับมาพบกับลูก้าสามหกเก้าอีกแล้วนะคะ วันนี้ค่ะมากับเกมใหม่ล่าสุดนะคะ ของทาง PG Slot นั่นก็คือ Butterfly Blossom ค่ะ จะไปกับแซงซี าเลยนะมาดูกันสิคะว่าวันนี้ผีเสื้อราตรีจะได้โบยบินหรือเปล่านี่ค่ะวันนี้ก็พกทุนมาประมาณเบาๆค่ะ อยู่ที่3 0 0แสนกว่าบาทนะคะ ก็อยู่ที่เบ็ด1,000 ค่ะเล่นไปแล้วนะคะเออในส่วนของตัวเกมเนี่ยก็จะมีตัวตัวพิเศษก็คือตัว Y นะคะ ก็จะมี 3 รูปแบบก็จะมีถ้าเกิดแตก 3 ครั้งเนี่ยมันก็จะคูณเป็นคูณ 10 ไปนะคะ ลองสังเกตดูนะคะเกิดมีตัว Y เนี่ยมันจะเป็นตักแด้แล้วค่อยเป็นตัว เป็นหนอนดักแด้แล้วค่อยเป็นตัวผีเสื้อค่ะถ้าเกิดเราได้ตัวผีเสื้อเนี่ยมันก็จะคูณ10เห็นไหมคะคูณ10ไปแล้วค่ะแต่ว่าเห็นไหมคูณ15,000 ไปแล้วค่ะเป็นไงล่ะคะ เกมใหม่แตกจริงปังๆเลยนะคะ เกมนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะ ที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปลองเล่นได้นะคะ ลิงก์สมัครก็อยู่ใต้คลิปค่ะ ยุทธใหม่แตกปังแตกจริงนะคะตอนนี้คูณ2ไปแล้วค่ะ เห็นไหมคะตัววายจะเป็นตอนแรกจะเป็นหนอน แล้วก็กลายเป็นดักแด้ แล้วเกิดครั้งที่3แตกเนี่ยก็จะกลายเป็นผีเสื้อค่ะ ก็จะคูณตามเอ่อตัวคูณไปนะคะ ตัววายอุ้ยเป็นค่ะดอกนี้มาแล้วค่ะอุ้ยตัววายปังๆผีเสื้อราตีโบยบินไปแล้วค่ะเป็นไงคะคูณ10ไปแล้วนะคะ โอ้ยเป็นไงคะโอ้ยก็ตัววายคูณ20ไปแล้วค่ะสามหมื่นห้าโอ้ยดอกนี้แตกมาเท่าไหร่คะ เป็นไงล่ะคะเว็บนี้ปังจริงนะสี่หมื่นหนึ่งโอ้ย เลิศเลิศอย่าลืมนะคะเพื่อนใครสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปคิงสมัครใต้คลิปได้เลยนะคะ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ